ตอนที่ 43 นะคะ บทนำเกี่ยวกับปริพันธ์ไม่ตรงแบบค่ะ ในตอนนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะ แต่ก่อนอื่นมาพิจารณาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนนะคะบริเวณที่อยู่ระหว่างกราฟ f(x) เท่ากับ1ส่วน x แล้วก็แกน x นะคะเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ค่ะก็คือบริเวณที่ระบายสีนะคะจะเห็นว่าเป็นบริเวณเปิด ถ้าเราเอาบริเวณนี้หมุนรอบแกน x นะคะเราก็จะได้ทรงสามมิติดังภาพทางขวามือนะคะซึ่งรูปนี้เราจะเรียกว่า กาเบรียล ฮอลค่ะ ทีนี้ ถ้าเกิดเราต้องการจะหาปริมาตรรูปทรงดังกล่าวนะคะ เราก็จะหาโดยการใช้ปริพันธ์นะคะ ดังนี้ค่ะ ก็คือให้ v แทนปริมาตรที่ต้องการนะคะ เราก็จะได้ว่า v ของเราเนี่ย มีค่าเท่ากับ pi อินทิเกรตจาก 1 ถึง infinity นะคะเศษ 1 ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง 2 dx นะคะ อันนี้คือเราหมุนแล้วเราเราใช้วิธี แบบดิสหรือแบบจานนะคะ ทีนี้จะเห็นว่าปริพันธ์ดังกล่าวเนี่ยออยู่ในรูปของปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่1นนะคะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะ ว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบหรือ improper i n t e g r a n ของเรา มันคืออินทิเกรตที่อยู่ในรูปตัดร่างหน้าตาแบบไหนนะคะแล้วมันมีกันกี่แบบล่ะนะคะ ก่อนอื่น เราก็มาดูบทนิยามที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะ เราจะกล่าวว่า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์ที่ x เท่ากับ c ถ้าถ้าลิมิตของ f(x) ไม่ x เข้าใกล้ c ด้านซ้าย หรือว่า x เข้าใกล้ c ด้านขวาเนี่ยนะคะลิมิตของมันมีค่าออกมาเป็นบวก อินฟินิตี้ หรือ ลบอินฟินิตี้นะคะทีนี้เพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ นะคะ เราก็จะมีภาพประกอบค่ะ คืออย่างภาพนี้นะคะก็คือ จะเห็นว่าลิมิตของ f(x) นะคะเมื่อ x เข้าใกล้สีด้านซ้ายเนี่ย f(x) ของเราเนี่ยจะไปหาลบอินฟินิตี้นะคะส่วนภาพนี้นะคะก็จะอยู่ในรูปของลิมิตของ f(x) นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ีทางด้านซ้าย f(x) ของเราก็ไปหาบวกอินฟินิตี้อะค่ะส่วนภาพที่3นี้นะคะะจะเห็นว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c ด้านขวา f(x) ของเราก็จะไปหา ลบอินฟินิตี้อะค่ะ ภาพสุดท้ายนะคะ ก็คือเป็นกรณีที่ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c ทางด้านขวา f(x) ของเราไปหาบวกอินฟินิตี้อะค่ะ ทีนี้จากตรงนี้นะคะเเราก็จะนำมาสู่ การพิจารณาปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะ ว่าอยู่ในรูปแบบไหน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบของเราก็คือปริพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบต่อไปนี้นะคะ จะมีอยู่ 3 รูปแบบค่ะ รูปแบบที่1นนะคะก็คือเป็นปริพันธ์ที่อยู่ในรูปของ อินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx นะคะ เมื่อ a คือลิมิตล่างของเราเนี่ยเป็นลบอินฟินิตี้ หรือ b ที่เป็นลิมิตบนเนี่ยเป็นอินฟินิตี้ค่ะ แล้วก็มาพิจารณาฟังก์ชัน f(x) นะคะ f(x) ของเราจะต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงที่อินทิเกรตนะคะ ก็คือบนช่วงปิดจาก a ถึง b อะค่ะ เช่นนะคะ มาดูตัวอย่างค่ะ ก็คือจะเห็นว่าอันนี้มีลิมิตล่างนะคะ เป็นลบอินฟินิตี้ อันนี้ก็ลิมิตบนเป็นอินฟินิตี้นะคะ ส่วน ตัวอย่างสุดท้ายนี่จะเห็นว่ามีลิมิตล่างเป็น ลบอินฟินิตี้ แล้วก็ลิมิตบนเป็นอินฟินิตี้ค่ะแต่ทั้งนี้พี่นาแค่นี้ไม่พอนะคะเราต้องมาพิจารณาตัวฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตของเรานะคะ ซึ่งต้องต่อเนื่องในช่วงที่อินทิเกรตด้วยค่ะนะคะสำหรับตัวอย่างแรกไม่มีปัญหานะคะ จะเห็นได้ชัดว่ามันต่อเนื่องทุกค่า x เลยนะคะ แต่ว่าในตัวอย่างที่2เนี่ยฟังก์ชัน f(x) ที่เป็นสิ1ส่วน x ของเราเนี่ยค่ะ จะเห็นว่าตัวส่วนเป็น 0 เมื่อ x เท่ากับ 0 ใช่ไหมคะ แต่ 0 ไม่ได้อยู่ในช่วงของการอินทิเกรตค่ะ ฟังก์ชันตัวที่ 3 นะคะ ที่เป็น x ส่วนด้วย square root x กำลัง 2 บวก 9 เนี่ยค่ะ ก็จะต่อเนื่องทุกค่า x เลยนะคะ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่ 2 นะคะ ก็คือปริพันธ์ที่อยู่ในรูปอินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx นะคะ เมื่อ a และ b ที่เป็นลิมิตของการอินทิเกรตเนี่ยค่ะ เป็นค่าคงตัวนะคะ และฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตก็คือฟังก์ชัน f เนี่ยค่ะ จะมีจุดที่ไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์นะคะในช่วงที่อินทิเกรตนะคะะเช่นนะคะในตัวอย่างแรกนี้จะเห็นว่า ฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตก็คือเศษ1ส่วน sin x ใช่ไหมคะ จะเห็นว่า sin x เป็น 0 เมื่อ x ของเรามีค่าเป็น0นะคะ ซึ่งจะเป็นลิมิตล่างของการอินทิเกรตนะคะ ก็อยู่ในช่วงของการอินทิเกรตค่ะ ส่วนตัวอย่างที่ 2 นะคะ จะเห็นว่าฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตก็คือ x ส่วน x ลบ5เนี่ย มันจะไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ 5 เพราะว่าทำให้ตัวส่วนเป็น0นะคะ แล้ว5นี่ก็เป็นลิมิตบนของการอินทิเกรตค่ะ ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการอินทิเกรตนะคะ ส่วนตัวอย่างสุดท้ายนะคะ ฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตก็คือ เศษ 1 ส่วน x บวก1เนี่ยนะคะ จะเห็นว่าไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ1นะคะ เพราะจะทำให้ตัวส่วนเป็น0นะคะ แล้วก็ลบ1ก็อยู่ในช่วงของการอินทิเกรต ก็คืออยู่ในช่วงลบ2ถึง4อะค่ะ สำหรับปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่ 3 นะคะ ก็คือเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่เป็นทั้งแบบที่ 1 แล้วก็แบบที่ 2 นะคะะดังตัวอย่างเช่นนะคะอินทิเกรต 1 ถึงอินฟินิตนะคะ ของเศษ1ส่วน x ลบ2 dx พอพิจารณา ฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรต ก็คือเศษ1ส่วน x ลบ 2เนี่ย จะเห็นว่ามันไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ 2 ซึ่งอยู่ในช่วงของการอินทิเกรต ใช่ไหมคะะก็แปลว่ามันเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่ 2 ค่ะ ทีนี้พอมาพิจารณาลิมิตของการอินทิเกรตนะคะ จะเห็นว่ามีลิมิตบนคือ b เนี่ยเป็นอินฟินิตี้ อันนี้ก็เข้าข่ายเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่ 1นนะคะ นั่นแปลว่าปริพันธ์ที่เขากำหนดมาหรืออินทิเกรตที่กำหนดมาให้เนี่ยนะคะก็เป็นทั้งแบบที่ 1 แล้วก็แบบที่2เราก็เลยถือว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบนี้นะคะ เป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่3ค่ะ ทีนี้มาพิจารณาการหาพื้นที่นะคะ ที่อยู่ระหว่างกราฟ f(x) นะคะ เท่ากับเศษหนึ่งส่วน x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองนะคะ แล้วก็อยู่ระหว่างกราฟ f(x) กับแกน x นะคะ จาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ2ก็คือบริเวณที่แลเงา หรือที่ระบายสีด้วยสีเหลืองเนี่ยนะคะ ทีนี้จะเห็นว่าเป็นพื้นที่เปิดใช่ไหมคะ ถ้าเกิดเราต้องการหาพื้นที่โดยเราไม่ได้คิดอะไรเลย เอาใช้วิธีที่เรียนมาแล้ว โดยใช้ปริพันธ์จำกัดเขตนะคะ เราก็ใส่เลยค่ะ อินทิเกรตเป็นไงคะ พื้นที่ที่แรงเงา ถ้าเทียบกับ dx x ของเราก็อยู่ในช่วงจาก 0 ถึง 2 เราก็ใส่เลย อินทิเกรตจาก 0 ถึง 2 ความสูงของเราเป็น f(x) ใช่ไหมคะ ก็ใส่เลยเป็นเศษหนึ่งส่วน x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ dx นะคะ ทีนี้อ้าวอินทิเกรตธรรมดาเลยนะคะ อินทิเกรต u ยกกำลังลบสอง du โดยมอง u คือ x ลบหนึ่งนะคะ dx ลบหนึ่งก็ dx ก็คือตัวเดียวกัน เพราะฉะนั้นพออินทิเกรต u ยกกำลังลบสองก็ได้ u ยกกำลัง ลบหนึ่งแล้วหารด้วยลบหนึ่งนะคะก็เลยได้เป็น เศษหนึ่งส่วน x ลบหนึ่งนะคะแล้วเราก็แทนค่าจาก0ถึง 2 โดยแทนค่าลิมิตบนคือ 2 ก่อนนะคะแล้วก็ไปแทนที่ x พอแทน x ด้วย 2 ตรงนี้ลบด้วย1ก็เหลือ1ใช่ไหมคะก็ได้เป็นลบ1แล้วเราก็ลบด้วยแทน x ด้วย0ใช่ไหมคะลบลบได้บวก แต่เมื่อกี้มีลบใช่ไหมคะก็ได้อีกลบ1ก็เลยกลายเป็น ลบสองตารางหน่วยค่ะ อ้าว ทีนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย เพราะว่าพื้นที่ที่เราหามันต้องมีค่าเป็นบวกใช่ไหมคะ ก็แปลว่าคำตอบของเรามันผิด แล้วที่ถูกต้องเราจะหาพื้นนี้ พื้นที่นี้ได้อย่างไรล่ะ แล้วที่มันผิดเนี่ยมันผิดตรงไหน อ่ะเราก็ค่อย ๆมาดูนะคะ จะเห็นว่าพื้นที่เปิดของเราเนี่ย ในช่วงที่เราอินทิเกรต ที่เราเรียนมา นะคะก็คือฟังก์ชันต้องต่อเนื่องอะคะ่ะทีนี้อันนี้มันไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ 1 แล้วอยู่ในช่วงของการอินทิเกรตของเราด้วย ก็เลยทำให้เราทราบได้แล้วว่า แปลว่าในการหาพื้นที่ที่ต้องการตรงนี้ เราไม่สามารถหาด้วยปริพันธ์จำกัดเขตแบบธรรมดาได้ เราต้องใช้ปริพันธ์ที่เราเรียกว่า ปริพันธ์ไม่ตรงแบบหรือ improper i n t e g r a n นะคะบทสรุปนะคะ ในตอนนี้เราก็ได้ศึกษาปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะ และตัวอย่างการหาพื้นที่ซึ่งใช้ปริพันธ์จำกัดเขตหาไม่ได้นะคะ เนื่องจากว่าในช่วงของการหาปริพันธ์เนี่ย มีจุดที่ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องค่ะ เอ๊แล้วเราจะ ทำการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ แบบต่างๆเนี่ยได้อย่างไรนะคะ แล้วก็ไอพื้นที่หรือปริมาตรที่อยู่ในรูปของเป็นแบบเปิดนะคะ แล้วเราจะหาพื้นที่หรือปริมาตรเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะ ก็ติดตามตอนต่อไปค่ะ thank you